ครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกันในส่วนของตัว Google Sites กันไปแล้วนะครับ ในหัวข้อนี้นะครับ ในหน่วยที่ 2 เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ แล้วก็การจัดปรับแต่งรูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเราจะเรียนกันใน 4 หัวข้อหลักๆ ด้วยกันนะครับ ก็คือหัวข้อแรกนะครับ ก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโครงสร้างของเว็บไซต์นะครับ ที่เราสามารถจะออกแบบเอาไว้ เพื่อที่จะเอาไปนำไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์ในตัว Google Sites นะครับ แล้วก็ หัวข้อต่อไปนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปแบบการแสดงผลนะครับ ซึ่งจะเป็นเมนูที่อยู่ในส่วนของเมนูธีมนะครับแล้วก็เราก็จะมาทำการปรับแต่งในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์นะครับ ในส่วนของเว็บไซต์ ส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของเว็บไซต์นะครับ จากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบันทึกและก็การตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราก็มาเริ่มเรียนกันในหน่วยที่ 2 กันได้เลยนะครับ